พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน เทคโนโลยีการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยระบบไบโอรีแอคเตอร์ ปัญหาของการผลิตพืชเศรษฐกิจอายุยาวคือ ผู้ผลิตไม่สามารถขยายกล้าพันธุ์ดีจากรัฐและเอกชน ได้ทันตามความต้องการของตลาดต้นกล้าครับ นักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น ผลิตต้นอ่อนได้ทันตามความต้องการของตลาดค่ะ สวทชร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชน สวก และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไอแทพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจอายุยาว อย่างปาล์มน้ำมัน มะพร้าว และอินทผลัมโดยใช้ระบบอาหารเหลว แทนการใช้ระบบอาหารแข็ง และใช้ระบบไบโอเรแอคเตอร์แบบกึ่งจม หรือ TIS เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ทำให้ผลิตต้นอ่อนได้เร็วขึ้น 3-4 เท่า นอกจากนั้นเทคโนโลยีนี้ยังสามารถนำไปใช้ควบคุมสารอาหาร เพื่อกระตุ้นให้พืชสมุนไพรบางชนิดออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นตามความต้องการ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาสายพันธุ์พืชเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดในอนาคตร่วมวิจัยและพัฒนา โดยไบโอเทคสวทช สวก